Why doesn't this word pronounced Iceland or Iceland? Why? Hello, welcome back to English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะ แล้วก็นะคะ วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับคำในภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็มีคำหนึ่งนะคะ ที่นักเรียนของบอนนี่เนี่ย มักจะอ่านออกเสียงผิดค่ะนั่นก็คือคำว่า island ค่ะ หลายคนนะคะก็จะออกเสียงแบบ Iceland หรือที่หนักกว่าเลยก็คือ Iceland แต่พอวันนี้มาคิดอีกทีนะคะ นักเรียนของเราเราก็ต้องเข้าค่าใช่ไหมจริง ๆ เขาก็ไม่ได้อ่านผิดอะไรนะ มันก็ is อะมันสามารถเป็น is หรืออย่างน้อยก็ให้ออกเสียง s ซะหน่อยเป็น ice จริง ๆ มันก็ต้องมีใช่ไหมเออจริงๆ แล้วนักเรียนก็ไม่ได้อ่านออกเสียงผิด แต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวภาษาอังกฤษค่ะ การสะกดคำภาษาอังกฤษ ในเมื่อจะไม่ออกเสียง s แล้วมันจะใส่ตัว s มันทำไม เปลืองหมึกปากกาเนาะ อ่า อันนี้นะคะวันนี้ก็เลยสงสัย แล้วก็พยายามไปหาคำตอบนะคะว่าคำว่า island เนี่ยทำไมต้องใส่ตัว s เข้ามาค่ะในเมื่อไม่ได้อ่านออกเสียง แล้วมันก็มีเหตุผลของมันจริงๆค่ะ ที่ว่าทำไมคำว่า island เนี่ยไม่อ่านออกเสียง s อ่ะจริงๆเหตุผลก็ง่ายๆค่ะ ก็เพราะว่ามันก็ไม่เคยอ่านออกเสียง S มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ก็คือในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 นะคะ เป็นช่วง Middle English ภาษาอังกฤษตอนกลางนะคะคำว่า island เนี่ยสะกดว่า i l a n d island ไม่ได้มี S ค่ะคำว่า island เนี่ย ซึ่งเป็นการอ่านออกเสียงตามภาษาแม่ของภาษาอังกฤษนะคะ ถ้าหลายคนติดตามคลิปของวันนี้ก็จะรู้ว่าภาษาภาษาแม่หรือรากของภาษาอังกฤษจริงๆ ก็คือภาษาตระกูล germanic ค่ะ นี่นะคะก็คือภาษาตระกูล Germanic ลงมาเป็น German เราเห็น English ใช่ไหมภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษที่สุดก็คือภาษา Dutch ค่ะและในภาษา Dutch คำว่าเกาะก็อ่านว่า island เหมือนกันค่ะสะกดโดยไม่มีตัว s ถึงแม้ว่าการสะกดจะต่างออกไปบ้างนะคะ แต่อย่างน้อย การอ่านออกเสียงก็คือคำว่า island และอีกภาษาหนึ่งนะคะที่ ใกล้เคียงหรือเขาเรียกว่าเป็น the closest language to English ภาษาที่ใกล้เคียงภาษาอังกฤษที่สุดยิ่งกว่าภาษาดัตช์คือภาษาฟรีเซียนค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดมากแล้วนะคะ คำว่าเกาะในภาษานี้ก็ยังเป็นคำว่า island ค่ะ ไม่มีตัว s เช่นกัน ก็เลยมาถึงคำถามที่ว่า แล้ว s เจ้าปัญหาเนี่ยมาจากไหนอะ่ะ ต้นตอของเจ้าตัว s เนี่ยนะคะ เข้ามาในคำนี้ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 15 ค่ะ ในช่วงนั้นเนี่ยได้ในยุโรปเนี่ยในประเทศอังกฤษนะคะ ก็เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำยุคที่สุดนะคะล้ำมากเลยก็คือเครื่องพิมพ์ค่ะ ในการพิมพ์ ในสมัยนั้นก็คงอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนตอนนี้เนาะเป็นอ่าเป็นตัวสลักอะปั๊มไป อะไรอย่างเงี้ย คือเริ่มมีการผลิตหนังสือขึ้นมาค่ะและหนังสือนั้นก็คือไบเบิล คัมภีร์ไบเบิลนี้เอง และแน่นอนในสมัยก่อนอะภาษาพูดมันสำคัญกว่าภาษาเขียนอยู่แล้ว คนก็จะพูดพูดพดกัน คนในประเทศอังกฤษตอนเหนือตอนกลางตอนใต้อะพูดอาจจะใช้คำที่คำเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน แต่การที่เขานำไปเขียนอะต่างกันแน่นอนค่ะ คราวนี้ในการที่จะผลิตหนังสืออะหนังสือเล่มนี้ที่จะต้องเป็นมาตรฐานอ่านได้ทุกคน จะต้องมีการสะกดคำที่เป็นมาตรฐานใช่ไหมคะ ไม่ใช่ทางเหนือสะกดอย่างทางใต้สะกดอย่าง จึงมี English Spelling Reform เกิดขึ้นค่ะ คือการปฏิวัติการสะกดคำในภาษาอังกฤษ เพื่อให้ภาษาอังกฤษเนี่ยการสะกดคำเนี่ยเป็นมาตรฐานมากขึ้นค่ะ เป็นการวางรากฐานการสะกดคำแน่นอนในการวางรากฐานเนี่ยหนึ่งในนั้นก็ได้มีการทั้งลดตัวอักษรและเพิ่มตัวอักษรในคำต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ และในเคสของคำว่า island เนี่ยคือการเพิ่มตัวอักษรค่ะคือเพิ่มตัว s เข้ามา แล้วทำไมล่ะอยู่ๆเขามาเพิ่มตัว s ในคำว่า island ที่จริงการเพิ่มตัวอักษร s ในคำว่า island เนี่ยมีอิทธิพลมาจากคำคำหนึ่งในภาษาฝรั่งเศสนะคะคำนั้นก็คือคำว่า isle ที่แปลว่าเกาะเช่นกันค่ะ จะเห็นว่ามันก็มี s ใช่ไหม isle Isle อันนี้ไม่ใช่เป็นการออกเสียงแบบฝรั่งเศสนะคะ ก็คืออ่านออกเสียงตามภาษาอังกฤษเลยเนาะ ซึ่งเป็นคำใน Middle French นะคะ ภาษาฝรั่งเศสตอนกลาง เพราะว่าตอนนี้ภาษาฝรั่งเศสคำว่าเกาะได้เปลี่ยนเป็นคำว่า i s l ไปแล้วค่ะ อย่างที่ทุกคนรู้นะคะ ภาษาอังกฤษเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาฝรั่งเศสค่อนข้างมากค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เขาจะนำคำในภาษาฝรั่งเศส ที่มีความหมายเหมือนกันมา consider มาพิจารณาในการสะกดคำจึงไม่แปลก ในตอนนั้นเขาเห็นว่าคำว่า isle ในภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าเกาะเหมือนกัน อ่า ก็สะกดคล้ายๆ เนาะ island อย่างเงี้ยเขาจึงนำตัว s นะคะ มาจากคำว่า isle เนี่ย มาใส่ลงในคำว่า island ตั้งแต่นั้นมาคำว่า island จึงมีการสะกดที่มีตัว s ค่ะ แต่ถึงแม้ว่าการสะกดจะเปลี่ยนไป แต่คำพูด การพูดคุยสนทนาที่พูดกันมาต่อกันมาเรื่อยๆ จากรุ่นสู่รุ่นเนี่ย พูดจนชินแล้วอะคงไม่เปลี่ยนไปง่าย ๆ ค่ะ เพราะการพูดคือความเคยชินค่ะ ไอการเขียนมันก็คือแบบอะไรที่เป็นทางการเนาะ การพูดมันคือความเคยชิน อะไรที่พูดพูดกันมาจนชินแล้วอะมันก็ไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆ และแน่นอนเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมคะ 500 กว่าปีผ่านมาคำว่า island ที่แปลว่าเกาะ ถึงแม้ว่าจะมีตัว s เพิ่มเข้ามา เราก็ยังอ่านว่า island อยู่ดีค่ะ ให้เป็นความมึนงงกับผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ และนี่นะคะก็คือเหตุผลว่าทำไมคำว่า island เนี่ยถึงอ่านโดยไม่ออกเสียงตัว S ค่ะก็ถ้าชอบคลิปของวบรนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง English Style b o r n y กับ Teacher b o r n y นะคะเป็นกำลังใจให้วันนี้ด้วยนะคะและ see you next time This word is pronounced island with no S but why? There is an S The answer is very easy. It has always been pronounced island. Before the 15th century, this word, island, is pronounced island, according to its language root of Germanic. And the closest language to English is Dutch. And in Dutch, the word with same meaning also pronounced island, with a little difference in spelling. But how come when? When was the S added? It happened in the 15th century, where there was an English spelling reform. Back then, there was an invention, very modern invention, to create a book, Bible New Testament. And in order to create a book, the language, the spelling, need to be standardized for the whole country every people need to be able to read it, so the spelling is reformed to be more standardized. And as in Ireland, it's influenced by a French word, Isle. As you know, French has a lot of influence on English language, and this is one of them. As in the word Isle was added in the word island in English. Both words have the same meaning, and even though S was added in the word island. It didn't impact the way we pronounced. As 500 years later, we still pronounce this word island according to their own pronunciation. There's so many things had changed by the time, but this is not one of them.